orangnya pen pengucapan pen pen pengen cicil timbang kawan nice tin mới ra lụa áo. Tin 500 lần luôn áo. Lụa